ซึ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตนี้ องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการบริหารจัดกการทุกมิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในบทเรียนที่ 8 จะกล่าวถึงเทคโนโลยีทางการตลาด หรือ Marketing Technology ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานทางด้านการตลาด เนื่องด้วยการบริหารจัดกการทางการตลาด ต้องดำเนินในลักษณะกระบวนการ ที่มีกิจกรรมย่อย ต่อเนื่องเป็นลำดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด จึงมีขอบเขตที่กว้างและหลากหลาย ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และตามวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางการตลาด สารสนเทศทางการตลาดพื้นฐานที่ใช้บ่อย และใช้ประจำได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศภายในกิจการ ซึ่งเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานประจำวันของยอดขาย คำสั่งซื้อ การสั่งซื้อ การเก็บเงิน ข้อมูลการขาย ข้อมูลประวัติลูกค้า ราคา ต้นทุน ระดับสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายกำไรจากการขาย การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ข้อตำหนิจากลูกค้าและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน และคู่แข่งขัน ตัวแทนจำหน่าย ผลการโฆษณา เป็นต้น 2. ระบบข่าวกรองทางการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาดในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถออกแบบ หรือปรับปรุงแผน และกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างฉลาด สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ระบบวิจัยการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สนใจ หรือเป็นปัญหาทางการตลาด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และรายงานผลการวิจัย 4. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ อย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาสร้างตัวแบบจำลอง เพื่อนำผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในบทเรียนที่ 8 นี้ จะกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 3 ระบบงานทางการตลาด ได้แก่ ระบบวิจัยทางการตลาด ระบบอัจฉริยะทางการตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะ ระบบวิจัยการตลาด หรือ marketing research การวิจัยทางการตลาดเป็นกระบวนการเพื่อค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถระบุถึงโอกาสทางการตลาด และความต้องการของผู้บริโภค หรือลูกค้าเป้าหมายสำหรับกิจการที่จะนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ และตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างสอดคล้อง และแข่งขันได้ นักการตลาดสามารถทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริโภค หรือลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนโอกาสและปัญหาทางการตลาดได้ ด้วยการวิจัยการตลาด ซึ่งมีหลายประเภทอาทิ การวิจัยผู้บริโภคซึ่งเป็นการวิจัยที่รวมความต้องการ ทัศนคติพฤติกรรม ความพึงพอใจเป็นต้น และการวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงการค้นหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการ การวิจัยการแข่งขันและคู่แข่ง การวิจัยราคา การวิจัยการโฆษณา การวิจัยการขาย การวิจัยความเป็นไปได้ทางธุรกิจเป็นต้น การวิจัยการตลาดเป็นงานที่มีระเบียบแบบแผน เริ่มต้นด้วยการกำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะกลายเป็นคำถามของการวิจัยการตลาด จากนั้นจึงกำหนดแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเครื่องมือรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การวิจัยการตลาดจึงมีความสำคัญต่อองค์กรในฐานะเครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพื่อวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยข้อมูลและผลวิจัยที่ได้รับ จะช่วยชี้แนวทางผลิต หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ รวมถึงการตั้งราคาและการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดส่วนผสมทางการตลาด 4P หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า 4P Marketing Mix ที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ Marketing Intelligence หรือระบบอัจฉริยะทางการตลาด พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดสถานการณ์ทางการแข่งขันและคู่แข่งขันสำหรับกิจการที่จะสามารถวางแผน และตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องและแข่งขันได้นักการตลาดจะต้องรอบรู้สารสนเทศทางการตลาด ที่เกี่ยวกับสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค ซึ่งล้วนเป็นแรงกระทบที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ไปในทางเอื้อประโยชน์แก่องค์กรหรือกิจการ เราเรียกว่า opportunity นะคะ หรืออาจเป็นอุปสรรคภัยคุกคามต่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการตลาด หรือเรียกว่า t r e a ก็ได้ค่ะ สภาพแวดล้อมในระดับมหาภาคได้แก่ การเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประชากร กลุ่มทางสังคมที่มีความสนใจพิเศษ การวิจัยพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาคได้แก่ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน ความสามารถของผู้จัดหาหรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบการผลิต ตัวกลางการค้า ตัวแทนจำหน่าย และความต้องการของลูกค้า การที่นักการตลาดจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรู้เท่าทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้นั้น ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด ที่สามารถรวบรวมได้จากแหล่งข่าวกรองทางการตลาด ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์วารสารทางการค้า การพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า กับตัวแทนจำหน่าย กับพนักงานขายกับพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงการศึกษาดูงาน การร่วมการประชุมสัมมนา หรือแม้แต่ซื้อข้อมูลจากบริษัท หรือหน่วยงานวิจัยตลาดเป็นต้น นักการตลาดต้องนำข้อมูลสารสนเทศที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่งข่าวกรอง มากันกรองและวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการตลาดที่มีความสำคัญ ถูกต้อง สมบูรณ์เที่ยงตรงทันสมัยทันเวลา จะเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อดึงมาใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบ วางแผน ปรับเปลี่ยนแผนและกิจกรรมทางการตลาดอย่างสอดคล้อง แล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางการตลาด หรือ Marketing Information System เราหมายถึงว่า สารสนเทศทางการตลาด ซึ่งได้มาจากการรวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของกิจการประกอบด้วย สารสนเทศเชิงปฏิบัติการและสารสนเทศเชิงบริหาร เพื่อสนับสนุนการออกแบบกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การพยากรณ์ยอดขาย การสื่อสารทางการตลาด การตัดสินใจทางการตลาดเป็นต้น การแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดที่รุนแรง ก็เนื่องมาจากการค้าเสรี คู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และตลาดโลก อุปทานของสินค้าและบริการมีมากขึ้น แต่อุปสงค์ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ ก็พัฒนาการเลือกซื้อจากที่จำเป็น มาเป็นจากความต้องการทำให้ความต้องการมีความหลากหลาย สินค้าและบริการจึงต้องเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความแตกต่าง ราคาเป็นการแข่งขันหนึ่ง แต่ก็มีการแข่งขันด้านแบรนด์หรือตราสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่องทางจำหน่ายและช่องทางสื่อสารมีมากขึ้น และเป็นคู่ขนานกันทั้งโลกกายภาพและโลกอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคและผู้ซื้อมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรหรือกิจการจึงจำเป็นต้องมี และใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการตลาดมากขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน พื้นฐานของการตลาดมาจากความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า เพราะว่าการตลาดมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ดังนั้นการดำเนินงานทางด้านการตลาดจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจตลาด เพื่อค้นหาว่า ผู้บริโภคหรือลูกค้าต้องการอะไร ลูกค้าเป้าหมายขององค์กร หรือกิจการเป็นใคร อยู่ที่ไหน คาดหวังคุณค่าหรือประโยชน์อะไรจากสินค้าและบริการ ซื้ออย่างไร ใช้อย่างไร องค์กรหรือกิจการจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร ต่อจากนั้นจึงพยายามสร้างสารรค์สินค้าหรือบริการ และแผนหรือกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และ แข่งขันได้ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมาก ระบบสารสนเทศทางการตลาด ประกอบด้วยบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเก็บรวบรวม คัดเลือก วิเคราะห์ ประเมิน และเผยแพร่สารสนเทศที่มีความสำคัญถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา ตามความต้องการของผู้มีหน้าที่ตัดสินใจด้านการตลาด ที่จะออกแบบและปรับปรุงแผนงาน และกิจกรรมด้านการตลาดนำแผนและกิจกรรมมาปฏิบัติ รวมถึงควบคุมกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงาน และวัดประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและแผนงานด้วย เนื้อหาของเทคโนโลยีทางการตลาด หรือ Marketing Technology หมายถึงการได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการตลาด ประการแรก ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางการตลาด ต้องระบุถึงประเภท ลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อองค์กรหรือกิจการ ในการที่จะออกแบบหรือปรับปรุงแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ พื่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการตลาดขององค์กรและกิจการ ต่อจากนั้นจึงประเมินทางเลือกว่าจะลงทุนในระบบ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท ready to use software solution ต่างๆ หรือสามารถจะเลือกพัฒนาระบบขึ้นใช้ในองค์กรหรือกิจการเอง ที่เราเรียกว่า in-house develop system หรือองค์กรจะเลือกว่าจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนให้ที่เราเรียกว่า outsourcing โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ควรสามารถทำงานอย่างเข้ากันได้ หรือสอดประสานกันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นขององค์กรด้วย เช่น ระบบบัญชี ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น เพื่อปิดท้ายเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดนะคะ เราไปชมคลิปที่สะท้อนภาพรวมของโซลูชันทางการตลาดด้วย All-in-One Marketing Software ซึ่งเป็นคลิป ที่นำเสนอซอฟต์แวร์ของบริษัท h o u s e p o t ค่ะ ขอเชิญชมเลยค่ะ